แล้วผมก็พกทุกมาหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะมันนะโหติดใจติดใจเมื่อวานแบบแตกดิบแตกดีอยู่ตอนท้ายนะ แต่ตอนแรกมันก็ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แล้วเพื่อนมา ขออนุญาตจัดเบ็ดเบาๆหนึ่งบาทไปก่อนเลยละกันนะลางกราวกันไปก่อนเพื่อนซื้อฟีเจอร์ไปเลยไหมอ่ะอย่างละกันเพื่อนอย่างละกัน ผมว่าหมุนมือก่อนดีกว่าไปผมว่าเอ้ยผมว่าเบ็ดสองด้วยเพื่อนเบ็ดหนึ่งมันเบาไปไปลุยเลยลุยเลยไม่รอช้าละโมมาเยอะแล้วนะเพื่อนนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อน ขอจำจำเรยวเบาๆหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานอะฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหกูดูทรงไม่น่าจะแจ่มเหมือนเมื่อวานแล้วนะเนี่ยดูทรงไม่น่าจะแจ่มเหมือนเมื่อวานแล้วทรงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทรงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเอออะไรๆอย่างงี้ค่อยคุยกันได้หน่อยอะไรๆอย่างงี้ค่อยคุยกันได้หน่อยมาดิครับมาดิครับโอ้โหเลยเคด้วยไม่เข้าช่องแรกไม่งั้นนะมึงรู้เรื่อง มามามาลุยกันต่อลุยกันต่อ ฮึบฮึบ เออ ดอกนี้มาว่ามาว่าไหลหรือเปล่า โอ้โห ไม่ไหลแหละ มันมันไหลยากไหลเย็นจังวะเพื่อน ขอไหลไหลขอไหลไหลหน่อยเพื่อน ขอไหลไหลอ่ะ เข้าฟรีก็ได้มา โอ้โห ฟรีวันนี้ยังไม่เข้าเลยนะเมื่อวานเข้าฟรีได้ไปสองรอบมั้งวันนี้ไม่เข้าเลยนะเพื่อนนะฮึบ ฮึบโอ้โห โอ้โห โอ้โหไอเช็ดโคกไอเช็ดโคกมันจะไม่แตกเลยก็ไม่ได้เด้อมันจะไม่แตกเลยก็ไม่ได้เออ มาหน่อย หลาย ๆ ดิ โอ้โห ไม่ไหลสองคอมโบเองคอมโบรัว ๆ หน่อยสิเพื่อน เอาหน่อย เอาแล้วสเก็ตเตอร์มาเฉยเนี่ย ดูพอยมันจะมา มันก็มาเหมือนงงๆเฉยเลยนะ เพื่อนจัดไปดีรออะไรอ่ะ ขอเดือดเดือดขอเดือดเดือดฟีสปินขอเดือดเดือดเด้อ จัดมาจัดมา เออไหลไปดีไหลไปดีครับคอมโบคูณ2 ไปแล้วคูณ 3 ต่อคูณ 3 ต่อไม่รอแล้วนะจัดไปสวยงามผมถือว่ามาดี ถือว่าส่งมาดีดูถือว่าส่งมาดีอยู่ ขอคูณ10อัพได้ไหมเพื่อนขอคูณ10อัพอ่ะเออต้องอย่างนั้นแหละคูณ 4หมับเขาให้แล้วยังไงต่อไหลดี ไหลดีเคด้วยเคด้วยมาต่อไม่รอแล้วนะ เออ แล้วเจต่ออย่างนี้สวยงามอารัมแท้อะไรตะลึงไปเลยครับผมมาว้าวว้าว้า มาแล้วทรงเริ่มมาแล้วเมื่อทรงเริ่มมาดีแล้วครับผม จัดไปดีไว้การันตีการแตกไปอย่างนี้สวยงาม สวยงาม เอาเรื่องรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้ว ก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วผมก้อนแรก107บาทซุปเปอร์เมกาไปนะเพื่อนนี่เบ็ดสองแล้วเนี่ยเอาเรื่องว่ะเออหมาบเขาให้ไป คูณ9ไปแล้วนะเพื่อนคูณ9ไปแล้ว ตัวคุณมาแบบโหดเลย ตัวคุณมาแบบโหดคุณสิบมาเเขาให้ไปแล้วคุณสิบเอ็ดว่าไงคุณสิบเอ็ดว่าไงคุณสิบเอ็ดจะแตกหรือเปล่ามาดูกันรางวัลก็อน่างก็โตไปแล้วก็อนในจังหวะนี้ จังหวะนี้ไปห้าสิบหกบาทนะเพื่อนเอาเรื่องครับผม มาดีจะจะบอกได้เลยว่ามาดีจะจะอีกสองสปินสุดท้ายเพื่ออีกสองสปินสุดท้ายว่ายังไงสปินสุดท้ายแล้วเออยังมาอยู่แล้วไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าจังหวะนี้ว่ายังไงไหลหรือเปล่าขอดีๆเด้อขอดีๆโอ้โหหมดกอกซะแล้วนะเพื่อนหมดกอกซะก่อน แต่ก็ถือว่าแจมถือว่าแรมอยู่ผมได้มา288เอาเรื่องอยู่ ป่ไปขออยากขยับเบ็ดกันเลยไปเบ็ดสักห้าเลยแล้วกันนะเพื่อนเพ่อนแต่ผมอยากจัดฟีเจอร์เพื่อนโอ้โหแต่ตังค์ไม่พอขอยัดลงเบ็ดสักนิดนึงนะไปเบ็ดสักสามแล้วกัน พอไหมพอไหมมาดูโอ้โหพอดีเลยจัดดีรออะไรอ่ะมามาขอแจมแจมนะ ขอแจมแจมนะ ก็ถ้าเมื่อคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรรับให้ตลอดนะครับผมย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้น ไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นเราบังโดนโกงกันด้วยนะเพื่อนจัดมาขอคอมโบแจมแจมขอคอมโบแจมแจม หลายๆใบเพื่อนหลายๆหลายๆเออ มาดิมาดิมาดิครับ สวย เน้นตัวคูณไว้เน้นเก็บตัวคูณมาเก็บตัวคูณรัวๆ แต่แม่งแต่โคตรเบาแม่งแต่โคตรเบาแล้วเต็มครับดอกนี้ไง ต้องดอกอย่างนี้ดีค่อยคุยกันได้หน่อย ต้องแบบนี้ เออมาอ่ะมาว่ะคอมโบโคตรดีบอกเลยว่าคอมโบโคตรดีหูเกือบสิบสปินอ่ะไม่ใช่เกือบสิบสปินเกือบสิบคอมโบเมื่อกี้นะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์ไม่กลับไป155บาทเพื่อนเอาเรื่องครับผม สวยเจเต็มกราฟไปดอกนี้คูณ9 แล้วไหลต่อคูณ10ไหมคูณ10ไหลต่อหรือเปล่าคูณ10ไม่ไหลต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ฮึบมาหน่อยมาหน่อย มาหน่อยเพื่อนจะหมดแล้วฮัลโหลเอาดี เอาดียังไม่เท่าทุนเลยนะ ยังไม่เท่าทุนเลยนะเอาหน่อยเออสวยสวยงามมาว่ามาว่ามาว่าเราอันก้อนใหญ่ก็โตมาอีกแล้วเพื่อนก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีกจังหวะนี้เท่าไหร่หกสิบสองบาทนะเพื่อนนะ สองสเปนสุดท้ายเพื่อนจัดมาสเปนสุดท้ายแล้วว่าไง เออยังได้อยู่อ่ะเอเต็มกราฟไปดอกนี้แล้วไหลต่อไหมไหลต่อไหมเออไหลต่อสัตว์เอาเรื่องไป เอาเรื่องครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบรัวๆบอกเลยว่าก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบรัวๆไปอีกซุปเปอร์ไม่กลับอีก263บาทเพื่อเอาเรื่องว่ะถือว่ามาดีถือว่ามาดีได้กำไรอยู่นะเพื่อนได้มา492บาทได้มาแบบคูณ2 เลยอ่ะเออสเท่าอ่ะจัดไปไปเบสสักเจ็ดเลยแล้วกันนะซื้อฟีเจอร์พอไหมวะโอ้โหไม่พอลงไปเบสหกแล้วกันลงไปเบสหกนะจะพอ จัดเลยจัดเลยอย่ารอช้า มามามาขอดีๆเด้อขอจำแจมเหมือนเมื่อกี้ขอจำแจมเหมือนเมื่อกี้ได้กำไรอ่ะจัดมาหูคิวเต็มกราฟมาถึงก็คิวเต็มกราฟไปเลยดีมาดิเออ แต่ขอเก็บตัวคูณก่อนก็ดีเด้อเก็บตัวคูณก่อนก็ดี มามาว่ายังไงว่ายังไงเออคิวมาแล้วหูคิวมาดีว่ารอบนี้คิวมาดีว่ะไหลต่อหรือเปล่าหูไม่น่าไหลดูทรง ดูทรงไม่น่าไหล แตกแต่ตัวเบาๆนะเพื่อน ตัวหนักๆไม่ค่อยแตกเลย เออเนี่ยต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เคด้วยโอ้โหเคด้วยช่องแรก เสียดายว่ะไม่งั้นนะมึง วายสามตัว แม่งกรอบทองสามตัวมาร้อยเก้าสิบห้าบาทเรามันก็อยังก็โตได้อยู่ ไหลต่อไหมไป เออ เอมาเอ่ไงต่อ คูณห้าไปไหลต่อไหมโอ้โหขอไหลๆหน่อยดิเพื่อน ขอไหลๆหน่อยคอมโบ เก็บตัวคูณหน่อย เออแล้วไข่ดาวมาจังหวะนี้สวยงามมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ เออไหล ๆไปดิไหลๆไปดิแล้วไปงั้นต่อหูจังหวะนี้กรอบทองแตกไป3ตัวแล้ววายมา 3 ตัวแบบนี้วายมา 3 ตัวแบบนี้ไม่แตกให้มันรู้ไปครับผมไม่แตกให้มันรู้ไปแล้ววายช่อง2ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเพื่อนเต็มกราฟไปดิรออะไรอะคูณสิบซะด้วยโอ้โหมาโคตรดีบอกได้เลยว่ามาโคตรแจ่มโคตรแรงโคตรว้าวดอกนี้ รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตไปดิโคตรใหญ่โคตรโตไปซุปเปอร์ไม่กลับไป 1,330 บาทเพื่อนเอาเรื่องจัดจัดครับผมโอ้โหมาดีจัดมาดีจัดบอกเลย